Thì nó đi Itu nama mana? Yang kita ok mà lên cả lời Rồi mai đây mai Để đuôi đá văn này Tôi có đây còn cái đấy hello hello Vin lâu lúc vào. Vin. Các cái này nó còn nằm nằm nén vào người không có bồi. Nó có cái là tầm quyết gì không Quyết thì đừng à quyết thì đừng lo anh อ่าเฮ้ยเราเล่นกับฝรั่งดูไม่รู้ว่าสาวว่าได้ไหม 今の驚いたぜテイストいいな出しやがって頭にくるぜくそったれこのまま終わると思うなよゲームมันเลิกอัป ตอนนี้เวลเวลเท่าไหร่แล้วเรอ จะทำให้ครบทุกเควสเลยไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะ ตอนนี้ทำต้องครบหมดแล้ว しやがって頭にくるぜ俺が ただでは済まんぜいい攻撃だだが俺には通じねえちょっとは聞いたぜ驚いたぜこの俺をここまで追い詰めるなんてな。 最後だお互い目いっぺいやろうぜ僕の手はなしにしようスーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろうナイフライフ来哦可以等会走吧你 少し貴様を見くびりすぎたようだな อนนี้อยู่ห้องไหนเหรออยู่เซิร์ฟอไเดี๋ยวว่าอยู่อยู่อยู่แถวไหนอ่ะ อยู่อยู่แถวไหนเนี่ย เรากำลังบินอยู่เนี่ย อยู่ตรงที่รับพาราเรลเฟสอ่ะ อ่าเดี๋ยวจะไปดู อยู่ตรงออนไลน์พาราเรลเควสนะ โอ้คนก็ยังเยอะเหมือนเดิมเลยนี่หว่าตอนตอนนี้ตอนนี้ของเรากำลังกระโดดกระโดดขึ้นกระโดดลง เห็นไหม มุมกล้องแม่งหันยากมากไหนวะ อยู่ที่ออนไลน์อ่ะ เห็นไหม ชื่ออะไรอ่ะ ชื่อตองซาโกไหนว่าไหนว่าที่กระโดด นี่เหรอตรงเขียวๆได้ปะที่กระโดดขึ้นลงเนี่ย ไม่เย็นเนาะมันตรงหน้าพารไอออนไลน์พนระเรวเควสเลย อ่า ตรงนั้นอละ เราก็อยู่ตรงนี้เนี่ยเรากระโดดอยู่เนี่ยอืมลองเชิญเพื่อนดูไหมอ่ะ นายเข้าไปในนั้นเลยก็ได้ เข้าไปในออนไลน์อ่ะ เข้าเข้าไปรับเควสเลย แล้วเดี๋ยวเชิญเราเดี๋ยวเรากดตามเกมไปก็ได้ เรามีเพื่อนอยู่ ได้ได้ได้ ตามเกมได้ด้ยเหรอ นก่เนนะโอเคเล่นกี่ชั่วโมงแล้วนายอะเกมเนี่ย กี่ชั่วโมงแล้วเหรอ สองร้อยห้าสิบชั่วโมงเยอะเยอะเราเล่นช่วงแรกๆอะคือแบบแม่งโคตรติด ดีซีตัวใหม่ไม่ได้เอามาดีไม่ได้ซื้อดีหรือว่าเราไม่ได้ซื้อ DLC อย่างนี้หรอแล้วตอนนี้มีมีห้องอะไรบ้างอ่ะจิตต้องการเกรดอะไรอ่ะ เราแค่อยากเล่นเฉยๆลองเราเราไม่มีอะไรทำโอเคได้ได้ได้ด่านด่านนี้น่าจะได้ทุกคน ถ้าแล้วเร็วเควสเรามีตั้งแต่หนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสามสิบสองอะหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสามสิบสองอะทำสองเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตาหน้าอะไรนะยังไม่ได้ทำเลยอะตั้งแต่ซื้อ DLC มา เอาคือกะเอาแค่ตัวละครอะอ๋อที่เกียิทำไงเพราะว่า สกิลมันก็ไม่ค่อยน่าสนใจอะ ร้อยเท่าไหร่นะเ้าทำไมมันหลุดวะ มีคนมาไหมลูกอ๋อแม่เราู่มีลูกค้าไมร้อยสามสองเหรอร้ใช่ร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสามสิบสองเลยหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสามสิบสอง ร้่กคมาแต่ร้อยหนึ่งนะมากดตามมาเลย องคนนี่ไหวป่ะ 望むところだ บอดฝั่งมันเก่งกว่าฝั่งเราเยอะเลย ดี๋ยวขอฮิวสองคนนี้ก่อนห้ามไปสองคนที่ตายเこんな戦い早く終わらせちゃって犬の散歩の続きをしましょう。 きることになったんだよかったでもその話はもうちょっと小さい声でお願いしますね

มาเชิญเลยค่ะ เข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเลยค่ะเข้ามาเลยกดเลยค่ะ

เข้าถึงประตูเข้าหมดเราทำ หลงทิศหลงทางฮะ สายซับมาแล้วสายซับมาแล้ว ど強くなるな、びっくら。 久しぶりに見るけどなんすかよく言うぜだがそう簡単にはやられんぞให้เอาให้เอาหรือว่าจะให้เอากระโหลกออกก่อนดูแต่เขาเป็นตรงนะคะแล้วก็จะไม่กินไม่ฟินิชใหม่ไหมอ่ะ

ไปเอาตัวนู้นนายไปเอาตัวนู้นรับทราบเราเอาของกูเองตัวจะได้สะดวกต่อการสู้ จะอะไรนักหนาจะไปมติ มันมาปล่อยรัวๆเลยวะสเปมมาติรัวๆเลยอ่ะ เออโดนเต็มเลยอ่ะตอนนี้เหลือเลยออยู่น้ำยาเท่าไหร่ หมดแล้วหมดแล้วเหรอ no le, le nada ตายแล้ว ำบาคนน่ารำคาญเลยอันนี้ฮะ โอ้ไม่นะ ของขอ่นค่เลนใส่ของเราในชุดแชมป้าเหือีก่อเนไหมพื่อน ได้ได้ได้ยูปียังไงอ่ะ เราทำไม่เคยทำเหมือนกัน เล่นแต่เล่นสู้กันไหนถึงสู้กันนั่นหรอ 哦。 cái tôi chọc à, được em em biết không một bên nó qua này à nó dỡ đi được con này Yeah. ตัวจริงอะไรนะฮะอะไรว่าอะไรนะโคตรจริงก็จริงโคตรจริงปกติไม่ไม่เคยเล่นต่อสู้อย่างนี้มาก่อน นายก็เคยอยู่นี่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งอะดิสคอร์ดอะก็โอ้ กลุ่มนั้นแม่งโคตรคนจริงมหากาพย์แห่งการเล่นโคตรโหด กลุ่มไหนนะจำไม่ได้แล้ว เล่นเอวันแล้วนายจะนายขึ้นไปอย่างนั้นมันไม่เปิดสเตมมิน่าหรอกนะก็ปิดก็คือ 好了。 o mundo erguer. É Meta tá essa tarde, né? สามพลังใช่ไหมโลกลีกตลกดี ท่าอะไรนะ forward hole conhece อขอให้ท่าไอ้ท่าดาก้อนฟิตใช้ยากจะได้โอ้ยากหรือยากรู้สึกว่าจะยากมากเลย เมื่อก่อนเคยใช้โคตรยาก เอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเราโคตรชอบเลยท่าเนี่ยเราเราเล่นเราคอมโบอย่างเงี้ยเราต่อยให้เขาจุกก่อนด้วย เราต่อยไปต่อยมาแล้วเราก็ใช้ท่าอะไรสักท่านึงนี่แหละแล้วก็ใช้ดาก้อนฟิตแล้วก็ปื๊ตายเลยอ่ะ ล่นกากทุกวันเลยช่วงนี้คนเงียบนะไม่มีใครมาซื้อของเลยนายเล่นเกมอะไรอีกอะนอกจากเกมเนี่ย The เอ่อ The Sims 4แล้วก็ อืม แค่นั้นอ่ะตอนที่เหลือก็ดูอนิเมะดูวันพันแมนอะพวกนี้อุ้ยอุ้ยไอ้เนี่ยอยู่ดีๆพื้นก็แตกตกใจเลย Ủa, mạnh thế ่อยจุกแล้วทำให้เป็นทำยังไงน่าจะได้ไปแบบคอมโบ กับเพื่อนมันๆอย่างเงี้ยต่อยจุกต่อยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นานที่ฟุกต่อยโดนนายเล่นได้คีย์บอร์ดหรือจอยอะคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดนายกด W แล้วนายกดคลิกซ้ายอะ W คลิกซ้ายอืมแบบเร็วๆอ่ะ เดี๋ยวเราเอาไปให้ลอง ดูก่อนเลยครับこのグレート W คลิกซ้ายเหรอใช่เชิญค่ะเอาออกมาดูก่อน นี่นะ นายนายเดี๋ยวเราจะสอนแป๊บนึงนายต่อยต่อยต่อย นี่อ่าปัดเฮ้ย เมื่อกี้ เมื่อกี้นายติดแล้วอ่ะ เมื่อกี้นายติดแล้ว เราเราหนักเลยอย่างนั้นแหละ อ๋อทำไมไม่ได้แล้ววะค่อยๆฝึกไปคือเนี่ยเอกันแหละเออก็คือถ้าแบบ คือเราจะใช้สเตมิน่าไม่ได้เลยเว้ย แต่ถ้าเราแนะนำนะ ถ้ามันจะให้คุ้มสุด ๆ อ่ะนายแบบ เห็นสเตมิน่าเราเหลือหลอดเดียวอย่างเงี้ย นายต่อยอ่ะแล้วมันจะชาร์จสเตมิน่านานเข้าใจปะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองให้เนี่ยอ่ะนายลองต่อยจุกเรยดิ อ่ะขึ้นมาขึ้นมาทั้งหมดต่อยจุกเรา อ๋อ ต้องตรงนี้ด้วยเออเห็นนะ มัน จะชาร์จนานเลยนะ แล้วนายจะ คอมโบ ได้สบาย เลยถ้าชาร์จอยู่ เนี่ย เรา แนะนำให้ นาย ตาย เลย มัน จะคุ้มที่สุดนาย ต้องหา คอมโบของตัว นายเอง นายต้องหาจังหวะต่อยจุกให้ได้ โคตรเกรียนทะลุได้ทุกท่าเอออ่ะอ่ะอ่ะนายโหลดเคิร์สเพลมาเล่นด้วยกันเปล่าอะไรนะเคิร์สเพลคืออะไรอ่ะ 今天带了。 น้องสมเนื้อมากเลยครับแล้วตัวอะไรมาวะเมื่อกี้ไม่เห็นโอ้โห le อะโดน นี่ตายหรอวะ ตายดิลองดูแต่นายก็แพ้อะลองอ่านเราดิ ลองอ่านเราดูเราเราตายนะ แต่นายก็ตายด้วยอะแต่เราชนะคิวฟีซิ่งเลยอะ เราส่งเคอร์สเพลให้นายดู โอเค เรา เราเล่นกัน พวกเราเล่นกัน มันเป็นเกมแบบภาพแนวคล้าย ๆอนิเมะหน่อยอ่ะ มันเป็นเกมแบบแนว PVP ต่อสู้อ่ะไหนลองเข้าไปเล่นดู ลองโหลดเข้ามาเดี๋ยวหวานจะค่อยลองโหลด วันนี้มีสูงสุดถึงเควสเท่าไหร่นะ อะไรนะ เควสสูงสุดเท่าไหร่ร้อยสามสิบสอง ซยาสามอย่างนั้นเหรอพักล้างกันเจอนี่หน่อยเป็นไงพลังซุปเปอร์ซิยา เล่นนี้เลยเหรอ ก่อนอะไม่รู้อะถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ อะไรเหรอเราไปหาอะไรทำกันดีกว่าไง ทำอะไรอ่ะ ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้จะทำอะไร เราจะเราไปละเดี๋ยวเราจะไปเล่นเกมมือและแต่เราก็ยังอยไอนดิสนี่แหละโอเค โอเค ฮัลโหลค่ะค่ะค่ะค่ะว่าไงคะค่ะได้ค่ะได้ร้านไหนคะร้านไหนคะสำเร็จแล้ว อ๋อ เอ่อข้าวเครื่องแกงเครื่องแกงอะไรดีคะ นี่นี่นี่คือตัวอย่างคือตัวอย่าง มันก็ตรงที่ในซอยนี้ก็มีร้านป้าแดงกับร้านตรงข้ามกันร้านป้าปุกป้าปุ๋กับป้าแดงมาท่าสาวัดบ้านหังบาหลังชนะค่ะามีัทีเดียวให้หนูทำร้านไหนก่อนดีนั้นถ้าเกิดกาเกิดต้องสองร้านเอาบ้านป้าปุ๋ก่อนหรือว่าร้านป้าแดงก็ตรงข้ามถ้าถ้าถ้าเขารับวันเซ็นมากกว่าเอ่อร้านป้าปุกน่าจะมีนะ ดี๋ยวเขาแบบแต่ร้านทางก็แดงหรือร้านเป็นหนไม่เคยสั่งราดข้าวหรือว่าเขาแยกถุงเขาแยกถุงนะคะข้าเป็นเครื่องแกงก็แยกถุงค่ะแล้วเออแล้วคณะปลาเค็มมาเขาแยกก็ได้นะคะแล้วปลาเค็มราเติมผัดข้าวอ๋อผัดข้าวเลยไม่ได้ ไม่ใช่แบบข้าวผัดคณะปลาเค็มคืไม่ได้ปลาน้ปลาเค็มผัดแล้วมาอ๋อเป็นอ๋อข้าวข้าวเขาเรียกข้าวผัดอ๋อข้าวผัดข้าวผัดปลาเค็มเรียกข้าวผัดปลาเค็ม ถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าถ้าไม่ถ้าใส่ผัดไปเลยแล้วเรียกว่าข้าวผัดปลาเค็มอ่าแต่ถ้าเกิดอ๋อปลาเค็มใช่ค่ะค่ะแต่ถ้าเกิดแยกเนี่ยเราจะเรียกว่าคณะปลาเค็มคือจะแยกข้างนอกแล้วก็มาลาดข้างในงค่ะข้าวผัดปลาเค็มอ่าก็จะใส่คณะด้วยเอาป็มยวตัวเดียวกันนะคะเพียงเดียวอ่าก็แยกเรียกเรียกคนละแบบจะได้แบบไม่สับสนอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ค่ะหมูพอนะคะคุณครูจ้าจ้าก็ได้คุณครูได้แบบนี้ ได้ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ล้าแล้วค่ะเดี๋ยวไปให้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Thank you. 给了吧，给了吧。 เป็นไรเลยพันพันเลย เพิ่งรู้ว่ามันแชร์ได้เนี่ยงส่เออเลยรช่างมันเนี่ยถ้าเล่นในโหมดออนไลน์ได้นี่โคตรโกงโกงแน่นอนอยู่แล้วนะ เข้าสูตรก่อน ทิ้งไว้เข้า gm เคสของเราสูงสุดคือสี่ร้อยละสี่สองอ่ะแล้วโคตรยากเลยโดยเฉพาะรุ่นหนึ่งสามเจ็ดนี่ก็ยากนะผู้ติดตาม と一つになった俺は誰にも負けない研究の成果をお見せしますจัดการเลยพวกเรา Good. สวัสดีครับสำเร็จคุณพ่อเราจะไปไหนแล้วคะว่าอาจารย์ผู้อิวคุณของคุณพ่อน่ะชื่อว่าผู้เท่าผู้เทนผู้เท่าเตานะครับ มีทะเลกว้าง สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอแล้วก็พลกับคาร์ลอดมาแล้วเหรอโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็ ใช่ใช่ใช่ มันเปิดวันนี้แล้วก็ขึ้นเต่าขึ้นเต่าก็สวยแล้วอาชาพลังอะไรมีคนแคนแล้วเหรอ อืมโอเวอร์รีวิวอะ เป็นภาษาไทยได้นะ หมายถึงว่า ระบบภาษาไทยด้วยกดวายค้างเลยนะภาพใช่ใช่ระบบมันเป็นภาษาไที่ยดาวนี้ก็ตกอยู่ในมือของเราแล้วสินะคำบรรยายมันเป็นภาษาไทยสวัสดีครับถ้าสนใจเดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน เราจะรอช่องดังๆที่กลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายและเพื่อนเชื่อเกมนี้มาก่อนแล้วครับเนื้อเรื่องถ้าใส่เกมเพลงดังก็บอลสมาธิอยู่น่าจะเป็นอินเมจินเพลงนะได้ผมเดา